การบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 การบริหารผลการปฏิบัติงานหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า performance management ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าการแข่งขันสูง การบริหารหรือ performance management เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้แต่ละบริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งการบริหารผลการปฏิบัติงานเนี่ยสำหรับ ผมแล้วเนี่ย ผมคงต้องอ้างถอยหลังไปที่ตัวพนักงานก่อนนะครับ ตัวพนักงานเนี่ย ถ้าจะให้เขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างจะให้ผลงานออกมาได้ดีเนี่ย ผมว่ามาจากสองปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกผมใช้คำว่า employee satisfaction คือความพึงพอใจในการทำงานนะครับ มื่อเขา มีความพึงพอใจในงานที่เขาทำ เมื่อเขา มีความพึงพอใจในองค์กรเนี่ย ผมเชื่อว่า เขาก็จะ contribute เขาก็จะสามารถทำงานได้ดี เขาก็สามารถจะสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีให้กับองค์กรนะครับ และเมื่อพนักงานมี satisfaction สูงสูงพนักงานมี contribution สูงสูงแน่นอนครับ ก็จะเกิดการใช้คำว่า engagement นะครับ คือการมีส่วนร่วมขององค์กร และเมื่อความมีส่วนร่วมขององค์กรสูง productivity ก็จะสูงขึ้นนะครับ พอ productivity สูงขึ้นเป้าหมายขององค์กรก็จะบรรลุนะครับ business result ก็จะดีนะเพราะงั้นถ้าเรามองสเต็ปย้อนหลังกลับไปเนี่ยการบริหารผลการปฏิบัติงานเนี่ยคงต้องมาดูที่ employee satisfaction นะครับเป็นหลักใหญ่ ตัว employee satisfaction เนี่ยมาจากไหนบ้างก็หนึ่งก็ ก็อาจจะต้องกลับไปถึงโมดูลแรกๆ ที่เรามีการ put the right man to the right job นะครับ ถ้าคนทำงานในงานที่เขาชอบ ในงานที่เหมาะสมกับเขา job satisfaction ก็จะตามมา นะครับ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูที่ culture ขององค์กรด้วยนะวัฒนธรรมองค์กร เราสอดคล้องกับเขาไหมสนับสนุนเขาไหมสปอร์ต เขาไหมเขาเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ไหมนะครับแต่ในหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับหรือเรียกว่า performance management เนี่ยนะครับ โดย โดยโดยทั่วๆไปของของหลายๆบริษัทที่ทำกันกันก็คือว่า ในแต่ละปีนะครับตอนต้นปีก็จะมีการเซตอัพ วัตถุประสงค์กันก่อนเรียกว่าโกนะครับโกกันก่อนโกที่ได้เนี่ยในการเซตอัพโกเนี่ยเราไม่เซตอัพโกหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละคนก่อนนะครับ เราต้องเซตอัพวัตถุประสงค์ขององค์กรก่อนนะเราเรียกว่าคอมพานีโกก่อนนะครับคอมพานีโกมาจากไหนคอมพานีโกก็มาจากเป้าหมายของบริษัทนั่นแหละ นะมาเป้าหมายขององค์กรนั่นแหละว่าองค์กรต้องเป็นต้องการเป็นอะไรนะครับ บางองค์กรเขามีการออกแบบสูงมากนะเขามีการออกแบบแบบ 10 ปีข้างหน้าอยากเป็นอะไร 5 ปีข้างหน้าอยากเป็นอะไร 3 ปีข้างหน้านะหรือ 1 ปีข้างหน้านะก็จะมีช็อตเทอมมีมีเดียมมีลองเทอมโกเพราะงั้นพอเราได้โกขององค์กรออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราถึงค่อยมาีเวล็อปโกของแต่ละหน่วยงาน และสุดท้ายก็ีเวล็อปโกของพนักงานนะครับวัตถุประสงค์มันต้องสอดคล้องกันตั้งแต่องค์กร ส่วนงานแล้วก็พนักงงานนะครับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่อะไร มีหน้าที่ในการ make sure นะครับในการ facilitate ในการ discuss นะครับ make sure กับผู้บริหารว่าวัตถุประสงค์ขององค์กร วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของพนักงงานเนี่ยสอดคล้องกันนะครับหลังจากที่เราได้วัตถุประสงค์องค์กรมาแล้วเราก็มาดีวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเสร็จแล้วเราก็มาดีเวล็อปวัตถุประสงค์ของพนักงงาน ซึ่งแต่ละปีอย่างที่ผมบอกต้นปีเนี่ยเราก็จะมีทำวัตถุประสงค์ใหญ่ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณเดือนกุมภาผมว่าประมาณเดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยนะครับหัวหน้างานกับลูกน้องก็จะมาคุยกัน เรื่องในการตั้งวัตถุประสงค์ของของตัวพนักงงานเอง ที่สอดคล้องกับตัวขององค์กร แล้วจะมีการเซตโก กันเรียบร้อยเนี่ยนะครับโดยหลักการในเซตโกเนี่ยผมว่ามันมีเทคนิคเยอะนะเทคนิคเยอะในการเซตโกยังให้มันเหมาะสมนะครับแต่ที่ผมเจอแล้วเห็นหลายๆบริษัทใช้กันอยู่นะ เขาก็มาใช้หลักการที่เขาเรียกว่า smart objective นะ S M A R T นะครับ smart มาจากคำว่าอะไร S มาจากคำว่า specific ก็คือต้องวัตถุประสงค์นั้นต้องต้องชัดเจนต้องบอกได้ว่าทำอะไรนะ smart ทำอะไรนะ M measurable คือมันต้องวัดได้นะจะทำอะไรแล้ววัดยังไงนะหลักการในการวัดนะครับ A นะก็มาจาก achievable คือมันประสงค์มันต้อง achieve ได้นะ ไม่ใช่เซตวัตถุประสงค์แล้ว มันไม่สามารถ achieve ได้เลยมันก็มันก็มันก็ไม่ challenge นะครับ R ก็คือ realistic นะครับ คือต้องตามสถานการณ์ที่เป็นจริงนะครับและ time ก็คือ time bonding ก็คือได้วัตถุต้องมีระยะเวลาของมัน เช่นจะเสร็จภายในเดือนจูนหรือเสร็จภายใน December นะครับเพราะงั้นมันก็ต้องมีหลักการ smart objective ในการ setting ซึ่งหลาย ๆ บริษัทใช้กันอยู่นะหลังจากที่มีการ set objective โดยใช้หลักการ smart Objective Setting แล้วเนี่ยผู้บริหารหัวหน้างานก็จะมอนิเตอร์การทำงานของพนักงาน ไปจนถึงประมาณกลางปีนะประมาณเดือนจูนจุลายนะครับกลางปี พอถึงกลางปีเราก็จะมีการทำเราเราเรียกว่า mid year review นะครับก็คือการดิสคั s กันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง ว่าโกที่เราเซตขึ้นมาต้นปีแล้วเนี่ยจนมาถึงกลางปีแล้วอยู่เป็นยังไงนะเพอร์ฟอร์ม e นซ์อยู่เป็นยังไง บางบางบางแห่งก็มีการทำเป็นแบบทราฟฟิกไลท์เลยนะ สมมุติว่าออบเจกตีฟที่หนึ่งคุยกันตอนจูนจุลายแล้ว ปรากฏว่าอคิดว่ายังยังอาจจะไม่ทันอาจจะอยู่ในช่วงของอันตราย อาจจะไม่สามารถมีดเด e ไลน์ได้ เขาก็ให้เป็นสีแดงนะครับเรดไฟแดงเลยนะหรือบางออบเจกตีฟก็มองว่าอืมมันยังอาจจะดีเลย์นิดหน่อยนะครับ แต่ยังพอจะพัฒนาได้ เขาก็ให้เป็นสีเหลืองนะครับบางออบเจกตีฟเขามองว่าเออมันมันมันอนแทร็กไม่มีปัญหาคิดว่าน่าจะแอคชีพได้ก็ให้เป็นสีเขียวนะครับ ราะฉะนั้นบางระบบที่ผมเจอแล้วค่อนข้างจะดีเนี่ยก็คือเวลาพนักงานล็อกอินอยู่ในระบบ คุยกับหัวหน้างาน รีวิวแต่ละออบเจกตีฟเขาก็จะเห็นทราฟฟิกไลท์นะก็เขาจะอีซี่เลยเห็นเลยว่าเฮ้ยเขามีกี่กี่ออบเจกตีฟที่เป็นสีแดง กี่ออบเจกตีฟที่เป็นสีเหลืองกี่ออบเจกตีฟที่เป็นสีเขียวนะครับมิดเยียรีวิวจะมีส่วนช่วยในการ ให้ฟีดแบ็กกับพนักงงาน คือเขาไม่ต้องรอจนถึงปลายปีแล้วค่อยมาอีวัลูเอตนะ เพราะบางสิ่งบางอย่างมันสามารถแก้ไขได้ตรงกลางกลางปี เพื่อให้เมคชัวร์ว่าปลายปีเขาจะบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น พอเราดูมิดเยียรีวิวกัน ก็ให้ฟีดแบ็กกันไป แก้ไขกันไปหาซัพพอร์ตจากหัวหน้างานไปพอไปถึงเยเอ็นประมาณเดซ ember นะประมาณเดือนธันวาเขาก็จะทำ performance discussion อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นแล้วว่าประเมินแล้วทีเนี้ย ออบเจกตีฟที่คุยกันเมื่อเดือนมกราคมพานะครับ เราคุยกันตอนมิดเยียรีวิวจูนจุลายและตอนปลายปีอยู่แอคชีพไหมอยู่บรรลุไหมแอคชีพติ๊ก อยู่ไม่แอคชีพเพราะอะไรถึงไม่แอคชีพนะครับแล้วก็หาทางแก้ไขกันไป ก็เป็นการทำ y ยร r end r นะครับผมว่าคิดที่ข้อควายมันอยู่ตอนตรงนี้ครับ ตรง y ยร r end r คือออบเจกตีฟเนี่ยแต่ละคนเนี่ยหรือหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละคนเนี่ยมันคงยากนะครับที่จะบรรลุทั้งหมด ครับมันก็ต้องมีบางอย่างที่ไม่บรรลุบ้างแหละนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้างานจะเข้ามามีบทบาทเยอะมากในในช่วง year end review ต้องคุยกับพนักงานครับ แล้วหาทางที่จะพัฒนาเขานะครับ objective ข้อนี้เราไม่สามารถบรรลุได้เป็นเพราะอะไรนะและมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถช่วยได้นะถ้าจะเป็นหัวหน้างานนะครับในการซัพพอร์ตเขาในการโค้ชเขาในการให้ on the job training กับเขาเพื่อให้ make sure ว่าถ้าปีหน้ามี ความท้าทายทำนองนี้อีกเนี่ยเขาจะสามารถทำให้วัตถุประสงค์นั้นให้บรรลุได้นะพอสิ้นปีผ่านไปนะครับเดซ ember ผ่านไปคุยกันว่า ประเมินประเมินเรียบร้อยแล้วลูก็จะวนมาที่มกรากุมภาอีก แล้วก็มีการเซตโก กันใหม่อีกนะครับวัตถุประสงค์เก่าอาจจะถูกนำถูกมาเซตใหม่ก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนตัวเลขก็ได้นะครับหรือจะเซตวัตถุประสงค์ใหม่ก็ได้ นี่มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรนะเพราะฉะนั้นการทำประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ย มันจะเป็นมันจะเป็นวงจรมันจะเป็นเซอร์เคิลของมันนะมันจะเริ่มจาก Set Objective Mid Year Review Year End Assessment แล้วก็ Set Objective กันอีกนะเซอร์เคิลที่ผมที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับ ผมมองว่ามันจะผลักดันได้โดยการดิสคัสกันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง หรือเราใช้คำว่า performance discussion นะครับวงจรที่จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆ ภายใต้การผลักดันของการทำ performance discussion Objective จะต้องเซตให้ถูกต้องโดยใช้หลักการ Smart Objective Mid Year Review จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ และทำให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ Year End Review ต้องมีการประเมินผลและหาวิธีการในการพัฒนาและการ develop เขาสำหรับปีถัดๆไปนะครับการประเมินผลการปฏิบัติงานปัจจัยหนึ่งที่เราต้องพึงระวังเลยก็คือว่า satisfaction หรือ motivation ของพนักงงานนะครับผมเจอหลายครั้ง สำหรับองค์กรที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเนี่ยมีการมีการเซตออบเจกตีฟการมีการคุยกันกลางปี มีการคุยกันปลายปี แต่สุดท้ายแล้วรีซอสออกมาค่อนข้างจะนกาทีฟพูดง่ายพนักงานก็ไม่แฮปปี้นะพนักงานก็ไม่แฮปปี้ผู้ผู้บริหารเอง หัวหน้าเองซูเปอร์วิเซอร์เองก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันนะปัจจัยหลาย ๆ อย่างกระทบตรงนี้นะครับ ผมยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเซตอัพออบเจกตีฟการหรือวัตถุประสงค์กันที่มันไม่เหมาะสม มันไม่ถูกต้อง มันไม่มันไม่ achievable ยกตัวอย่างนั้น หรือมันไม่เรียลลิสติกนะครับเพราะฉะนั้นเเวลาคุยกันเนี่ย มันก็มันก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้นะเพราะงั้นเซตอัพออบเจกตีฟตั้งแต่ต้นปีนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับแล้วก็รีวิวกันนะแล้วก็สรุปกันตอนปลายปี แล้วก็มาเซตอัพออบเจกตีฟใหม่นะถ้าเซอร์เคิลมันหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้ โดยใช้ performance discussion ที่ถูกต้องนะครับ เทคนิคที่ถูกต้องนะครับ มันก็จะช่วย drive องค์กร มันจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรของหน่วยงานนะครับ และสุดท้ายองค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้